วัสดีครับวันนี้ต้นกล้าจะสอนระบายสีนั่นเอง เดี๋ยวผมระบายกันนะครับนั่น สมานมันก็สีเดียวไงครับเหม็นไหมโอ้โหจำไม่ได้เลยนะสามัีสามัคคีคือจริงเมื่อไหร่จะเสร็จนะ ตกระบายสีอะไรอ้าปากกว้างค่ะอ่ะค่ะค่ะค่ะนะคะ ไปกันเลยแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวดีดีดีดีดีบอกว่าให้เดี๋ยวแม่เครื่องมือรถป้าพูดกับใครเอ่ยอ้าวก็พูดกับ รถดินสอนี่ไงเสร็จเรียบร้อย เอาไปดูครับท่านผู้ชมบายไปมาละไปไหนแล้ว ุดทำไมมันยักษ์ใหญ่โตมากหูล้านอ่ะโตมากหูล้านเลย ใช่สีนี้มันไม่อ่อนอ่ะโอ้ยเอาสีอื่นบ้างเถอะสีเล็กๆเอาสีที่มันสวยกว่านั้นหน่อยเถอะ ก็สีไหนนั่นก็สีเขียวอ่อนเหมือนเดิมหนูก็เอาสีเขียวอ่อนเหมือนเดิมแม่โหจะให้หนูเปลี่ยนในนักหนาเดี๋ยวมือหนูก็ซาหรอกอุ้ยแม่เกี่ยวอะไรกันเกี่ยวมือเกี่ยวอะไรเร็วค่ะเกี่ยวอะไรทุกคนเห็นดู นให้กี่ดาวดีเนี่ย ทุกคนไม่มาลคเสร็จแล้วต้องทำยังไง เสร็จแล้วต้องทำยังไงครับก่อนจากก็ขอตัวลา ก่อนนะครับ สวัสดีครับ